ทีแรกไม่มานะทุกคน ทีต่อไปโอ้โห เอมาสิบเก้าบาทแน่จัดไปเรื่อยๆครับ วันนี้ห้าสิบเอ็ดบาทครับ ว้าลงยาวๆจรวดมาจรวดมามาอีกจรวดมาอีกอืม แม่ร้อยเก้าสิบสามบาท ดูดิวันนี้มันจะแตกให้เราเท่าไหร่ ท่านผู้ชมทางบ้านก็ช่วงนี้ระวังตัวด้วยนะครับ โควิดมันเยอะ ไปไหนมาไหนก็ใส่แมสพวกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยนะครับพี่เสือเป็นห่วงนะทุกคนว้าว โอเค ใช้ได้ โอเค สวยๆอืมมามันต้องแบบนี้คูณสองทั้งหน้ากระดานเท่าไรจู่เจ็ดร้อยเจ็ดบาทโอ้โหต้องอย่างนี้สิอืมจรวดมา มีต่อไหม โอเค มีอีกไหม อันแหละ วันนี้มันดวงของเราครับ โอ้คูณสองข้างหน้ากระดานอีกแล้ว สี่ร้อยสี่สิบเอ็ดอุ้ยมาอีกมาเออมีไหมนั่นแหละยายาหยุด โอ้โหตำรวจไปตำรวจโอ้ทั้งหน้ากระดานอีกแล้ว wow. ืมฟินจะฟินมาไหมมา ฟินจปฟินมาด้วย โอ้โหไปครับบิ๊กวินเท่าไหร่ เท่าไหร่เท่าไหร่สองพันหนึ่งร้อยกับอีกแปดบาท โอ้ฟินจปฟินครับ ไป อืมถือว่าลงสวยเลยลงสวยอยู่ชาได้ชาได้ วันนี้ดงขึ้นดงขึ้น อันนาจรวดลูกอมเม็ดโตเขาบอก สวยสวยไปกันต่ออย่าหยุดอย่าหยุดนกอมเม็ดโตปุ้มโอเค ได้จรวดมา สวย มาต่อไหมต่อต่อจรวดมาอยู่ นั่นแหละ มาอีก เหลืออีกังเจ็ดทีผมไม่ไม่ซีเรียสหรอก ไปกันเรื่อยๆนั่นแหละ โอเค ใช้ได้จรวดอ่า สามทีอีกสามทีสองทีอีกหนึ่งทีโอเค คิดว่าจะไม่มาซะแล้ว ปึ้ม ทีนึงยังไง โอเคต่อไหมไม่ต่อ มา มาพันเจ็ด 1 7็ดกับอีก 53 บาท โอเค ไปกันต่อ อือหือ51 บาท โอเค ตรวจมาเรียบร้อย ไปกันเรื่อย ๆ วันนี้ อืมโอเค ช้ได้ใช้ได้อุ้ยมาไหมทีนึงก็อีแม่เสียดาย จัง สวยสกัตเตอร์ไม่มา อืม เข้าให้หน่อยสิอย่างเงียบอย่างเงียบ อย่างเงียบ โอ้โห เงียบเลยแบบนี้อืมทุกคนมีวิธีการเล่นยังไงก็ คอมเมนต์มาคุยกันได้นะหายเงียบเลยแบบนี้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 วยที่สวยนี่เสือแตกยักษ์ซ้อนสวยที่สวย